you. IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา กิจกรรมฝึกทักษะการพูด สวัสดีค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะ เราได้ทราบถึงปัญหาของการออกเสียง แล้วก็การพูดภาษาอังกฤษของคนไทยไปแล้ว ไม่ทราบว่าตรงใจใครบ้างหรือเปล่าคะใช่ค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่า กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกทักษะการพูดเนี่ยมีอะไรบ้าง จุดมุ่งหมายของการพูดคือ การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้น จึงมุ่งเน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา accuracy ทั้งในเรื่องของเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ และรูปประโยคค่ะ ดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนระดับต้นได้ฝึกทักษะการพูด จึงเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนเนี่ยต้องฝึกปฏิบัติตามแบบ หรือว่าตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้พูดเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้เรียนระดับสูง กิจกรรมฝึกทักษะการพูด จึงเน้นที่ความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาหรือ fluency และจะเป็นการพูดแบบอิสระมากขึ้น กิจกรรมการฝึกทักษะการพูด มี 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ รูปแบบที่ 1 คือ การฝึกพูดแบบกลไก หรือ mechanical drills เป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะเช่น พูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค พูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้ พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้ พูดเรียงประโยคจากบทสนทนา พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทสนทนา พูดให้เพื่อนเขียนตามคำบอก เราไปดูตัวอย่างการฝึกพูดระดับกลไกกันนะคะ You are a student, aren't you? Farmer. You are a farmer, aren't you? You're a farmer, aren't you? Accountant. You are an accountant, aren't you? You're an accountant, aren't you? Mechanic. You are a mechanic, aren't you? You're a mechanic, aren't you? รูปแบบที่ meaningful drills เป็นการฝึกตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้น มีหลายลักษณะเช่น พูดสร้างประโยค หรือพูดเปรียบเทียบจากภาพที่กำหนดให้ พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน เราไปชมตัวอย่างการฝึกกันค่ะ I'm bored You could read a book You could go to a movie You could call a friend You could clean up your room รูปแบบการฝึกพูดแบบที่ 3 ก็คือ การพูดเพื่อการสื่อสารหรือ communicative drills เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ภาษาตามจินตนาการ เช่น พูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ ก็คล้ายกับการแสดงบทบาทสมมุติ พูดบรรยายภาพหรือสถานการณ์ และให้เพื่อนวาดภาพตามที่พูด ไปชมตัวอย่างกันค่ะ Go straight on s e c o n d Avenue and turn left to Main Street Walk past a train station and A is across the street. Go straight on 2nd Avenue and turn left to Main Street. Walk past a hotel and B is on your left. Turn left to Apple Street and walk past the bookstore. See it at the corner. อาจารย์คะในฐานะที่เราเนี่ย เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เราจะต้องพูดได้ประมาณไหนคะ ถึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่บอกได้ยากนะคะ แต่ก็มีเกณฑ์กลางที่กำหนดมาตรฐานทักษะการพูดของผู้เรียนภาษาเอาไว้ อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสักเกณฑ์หนึ่งได้ไหมคะ ได้ค่ะก็คือตามเกณฑ์ของการสอบ Cambridge ESOL เนี่ยผู้เรียนภาษาควรมีทักษะการพูดคือ 1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการออกเสียง การใช้ไวยากรณ์ และการเลือกใช้ภาษาที่สอดคล้องกับบริบท และจุดประสงค์ในการสนทนา 2. สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว โดยไม่มีความลังเลในการพูด สามารถพูดคุยได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธรรมชาติ การที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว ผู้เรียนต้องพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร หรือ communicative competence ซึ่งหมายถึงความสามารถของผู้พูดในการสื่อสาร ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ และเหมาะสมกับบริบทค่ะ ทักษะที่สำคัญสำหรับความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย 1. การออกเสียง คือ การออกเสียงสระ พยัญชนะ และเสียงผสมได้อย่างชัดเจน ใช้การขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำหรือ intonation ในการสื่อสาร 2. การใช้ speech acts คือ การใช้ภาษาสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การร้องขอ making request การแสดงความคิดเห็น giving opinions เป็นต้น 3. การจัดการปฏิสัมพันธ์ คือ การเริ่มการสนทนา การสนทนาอย่างต่อเนื่อง การจบการสนทนา การสลับกันพูดและการอธิบายความหมายให้กระจ่าง 4. การจัดการวาทกรรมหรือ discourse คือการใช้คำเชื่อมความ หรือ discourse markers และสำเนียงการพูดในการเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา การใช้โครงสร้าง discourse สำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การเล่าเรื่องหรือการให้คำแนะนำ นอกจากความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนภาษาควรได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์การพูด หรือ speaking strategies เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ กลยุทธ์การพูดที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ด้านปัญญาหรือ cognitive คือการจัดการเมื่อนึกคำศัพท์ที่จะพูดไม่ออก เช่นการเปลี่ยนคำหรือแม้แต่การสร้างคำใหม่ 2. กลยุทธ์ด้านอภิปัญญาหรือ metacognitive คือ การวางแผนและฝึกซ้อมสิ่งที่กำลังจะพูด รวมทั้งการมอนิเตอร์ภาษาที่จะใช้ในขณะพูด 3. กลยุทธ์ด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น การขอความช่วยเหลือ การตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง และการขอให้อธิบายเพื่อความกระจ่าง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ ทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะ ใช่ค่ะ คราวหน้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ผู้เรียนภาษาเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษยังไงกันบ้าง และความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ รอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ